การไดคัดภาพ การไดคัดภาพเป็นการตัดพื้นหลังออกจากภาพ หรือเป็นการตัดภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการออกจากภาพ และสามารถตัดภาพไปใส่ยังอีกภาพหนึ่งได้ด้วยค่ะ เช่น การเปลี่ยนภาพพื้นหลังภาพ หรือแก้ไขภาพบางส่วนที่เราไม่ต้องการออกไป การไดคัดรูปภาพในโปรแกรมกิมมีกลุ่มเครื่องมือเลือก Selection Tools อยู่หลายแบบ การตัดรูปนั้นจริงๆแล้ว มีหลายวิธี แล้วแต่จะเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับงานนะคะ หลักการไดคัตคือการตัดภาพส่วนที่ต้องการออกจากพื้นหลัง และนำภาพไปวางบนพื้นหลัง หรือบนภาพอื่นที่เราต้องการค่ะ เริ่มต้นด้วย การเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการก่อน ที่ ไฟล์ เลือก Open เลือกภาพที่ต้องการ แล้วกด Open ค่ะ ที่ Dialog Layer คลิกขวาที่ Layer รูปภาพที่เราเพิ่งเปิดขึ้นมา เลือก Add Alpha Channel ค่ะ เพื่อเป็นการทำให้พื้นหลังภาพมีคุณสมบัติที่โปร่งใส จากนั้นเลือก Gesser Select t o o l เพื่อเป็นการตัดภาพออกมาจากฉากหลัง คลิกรอบๆ โครงร่างของภาพที่เราต้องการ จุดสุดท้ายคลิกเป็นจุดเดียวกันกับจุดเริ่มนะคะ จากนั้นคลิกที่ภาพพื้นที่ภายในขอบเขตที่เราเลือกนะคะ เพื่อเปลี่ยนการตัดด้วยกันไกลเป็นการเลือก สังเกตจะเห็นเส้นประกระพริบรอบบริเวณภาพที่เราได้เลือกไว้ จากนั้นไปที่แถบเมนู Select ค่ะ เลือก Feather ตั้งค่าตามต้องการ เป็นการทำให้ขอบภาพนุ่มนวล เพื่อที่เมื่อนำไปวางไว้บนฉากหลังอื่น จะทำให้ทั้งสองภาพดูกลมกลืนไม่หลอกตาค่ะ ไปที่เมนู Select อีกครั้งนะคะ เลือก i n v e r s e เพื่อสลับการเลือกค่ะ เราต้องการภาพฉากหลังของภาพเดิมที่เราต้องการตัดทิ้ง สังเกตจะมีเส้นปรากกระพริบ จะมีสองกรอบคุมพื้นที่ฉากหลังนะคะ กดที่ปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์ เพื่อเป็นการลบฉากหลังทิ้งค่ะ พื้นหลังก็จะกลายเป็นภาพตารางโปร่งใสค่ะ ไปที่ไฟล์กด Open เปิดภาพอีกภาพหนึ่งที่เราต้องการนำมาเป็นฉากหลังขึ้นมานะคะ จากนั้นกด Ctrl พร้อม A ค่ะ เพื่อเป็นการเลือกพื้นที่ทั้งหมด แล้วก็กด Ctrl พร้อม C เพื่อคัดลอก จากนั้นปิดภาพที่จะทำเป็นฉากหลัง โดยไม่ต้องเซฟค่ะ ไปที่แถบเมนู Edit เลือก Page As แล้วก็เลือก New Layer ค่ะ จะได้ภาพฉากหลังมาอยู่ในไฟล์เดียวกันกับภาพที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้ โดยอยู่ในเลเยอร์ใหม่อีกเลเยอร์หนึ่งค่ะ ภาพฉากหลังที่นำมาอาจจะมีขนาดไม่พอดีกับภาพที่เราตัดเอาไว้นะคะ เพื่อปรับขนาดให้ทั้งสองภาพพอดีกัน ให้คลิกเลือกที่ Scale Tool ค่ะ คลิกที่ภาพฉากหลังจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา ให้ปรับขนาดภาพโดยดึงที่บริเวณ สี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มุม หรือด้านข้างของกรอบสเกล เมื่อปรับภาพฉากหลังจนเป็นที่พอใจแล้ว คลิกที่ปุ่มสเกลของหน้าต่างสเกล ที่ขึ้นมาตอนเลือกเครื่องมือเลยค่ะ เมื่อได้ขนาดของภาพฉากหลังตามต้องการแล้ว จะเห็นได้ว่าภาพฉากหลังเนี่ย โดนบังอยู่นะคะ ให้ไปที่ Dialog Layer ใช้เมาส์จับกรอบภาพเล็กๆ ของเลเยอร์ฉากหลัง สลับมาไว้ที่ด้านล่างของเลเยอร์ ภาพแรกที่เราตัดไว้ค่ะ เมื่อได้ภาพตามที่ต้องการแล้ว ให้ตกแต่งขอบภาพให้สวยงาม โดยใช้ crop tool ตัดขอบภาพเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้งค่ะ